อีกหนึ่งความคุ้มค่าของ iPhone SE นั่นก็คือเรื่องของ eSIM นะครับ iPhone SE รองรับการใช้งานระบบซิมคู่ รายละเอียดเรื่องซิมคู่ของ iPhone SE เป็นยังไง ระบบทำงานเป็นอย่างไร มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหรือเปล่า เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังในคลิปนี้นะครับ ความสามารถอีกหนึ่งอย่างที่พิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาสำหรับ iPhone SE รุ่นที่ 2 นั่นก็คือเรื่องของการรองรับระบบซิมคู่นะครับ ความสามารถนี้ที่เราได้เห็นไปใน iPhone 10s 10s Max 10R แล้วก็ iPhone 11 11 Pro 11 Pro Max นะครับ iPhone SE รุ่นที่ 2 ถือว่าเป็นรุ่นที่ราคาถูกที่สุด แล้วก็รองรับฟีเจอร์ซิมคู่นี้นะครับ ฟีเจอร์ซิมคู่คืออะไร พูดง่ายๆก็คือ การที่เราสามารถใช้ iPhone เครื่องนี้เครื่องเดียว แล้วก็สามารถใส่ซิมได้ 2 ซิมนะครับ ลักษณะของการใส่ซิมจะเป็นรูปแบบแบบนี้ครับซิมแรกเราจะใช้เป็นซิมแผ่น หรือว่าที่เป็นซิมนาโนปกตินะครับแล้วก็ซิมที่2ครับจะเป็น eSIM ย่อมาจาก embedded SIM นะครับมันจะเป็นชิปที่อยู่ภายในของตัวเครื่อง เราไม่สามารถแกะออกมาได้ การทำงานนั้นก็คือเราจะเพิ่มเป็นซิมอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปข้างในคำถามต่อมาก็คือ การใช้งาน eSIM จะมีค่าบริการเพิ่มหรือเปล่า ใช้ได้เฉพาะรายเดือนหรือไม่ คำตอบก็คืออย่างนี้ครับ eSIM นั้นสามารถใช้ได้ทั้งระบบเติมเงิน แล้วก็รายเดือน จะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เราสามารถทำการขอ eSIM ได้ที่ผู้ให้บริการเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็น TrueMove Edge AAS หรือว่า d t a c ทั้ง 3 ผู้ให้บริการสามารถออก eSIM ให้เราได้แล้วนะครับ ซึ่งเปิดให้บริการค่อนข้างที่จะนานแล้วนะครับ การใช้งานของ eSIM กับซิมธรรมดาจะเป็นอย่างนี้ครับ สมมุติว่าซิมแรกเราใช้เป็นซิมนาโน ซิมที่ 2 ก็ใช้เป็น eSIM เราสามารถเปิดทั้ง2ซิมพร้อมกันได้เลยนะครับ สแตนบายเพื่อรอที่จะรับสาย ผู้ที่จะโทรหาเรานะครับสามารถโทรเข้าได้ทั้งเบอร์ที่ 1 แล้วก็เบอร์ที่ 2 ได้ในเวลาเดียวกัน แต่สิ่งที่เราจะต้องเลือกก็คือเรื่องของการใช้งานอินเทอร์เน็ต เราจะต้องเลือกว่าเราจะให้ iPhone เลือกใช้อินเทอร์เน็ตจากซิมไหนซิมที่เป็นนาโนซิมหรือว่าซิมที่เป็น e ซิมนะครับนอกจากนี้ครับซิมทั้ง 2 เราสามารถตั้งชื่อได้นะครับว่าเราจะตั้งชื่อเป็นแบบไหน ยกตัวอย่างเช่น ผมใช้2ซิมนะครับจาก 2 เครือข่ายเครือข่ายแรก t ูมุมเอชเครือข่ายที่ 2 AIS ผมจะตั้งเป็นว่าซิมที่ 1 ผมใช้เป็นซิมของ t ูม o v เ ซิมที่ 2 ผมจะใช้ซิมของ AS เวลาที่เราจะสลับใช้งานนั้นมันค่อนข้างที่จะง่ายนะครับ นี่ก็คือรูปแบบการทำงานของระบบซิมคู่ ข้อดีของ eSIM ก็คือเราไม่จำเป็นจะต้องใช้ซิม แผ่นนั้นต่อไปอีกแล้วนะครับ ตัวซิมจะฝังอยู่ข้างในตัวเครื่อง ใครที่อยากจะ ถอดซิมของเราออกจากถาดก็จะไม่สามารถทำได้ซิมตัวนั้นก็จะฝังอยู่ข้างในเผื่อบางคนแบบต้องการที่จะถอดซิมทิ้งอะไรเงี้ยก็ไม่สามารถทำได้เพราะมันผูกอยู่ในนั้นหมดแล้วนะครับอันดับต่อมาครับถ้าสมมุติว่าเราเดินทางไปต่างประเทศเราก็ยังใช้ซิมของประเทศไทยได้ธรรมดาเหมือนเดิม แล้วถ้าไปอยู่ที่ต่างประเทศเราสามารถที่จะซื้อซิมเติมเงิน หรือว่าซิมอะไรก็ได้ครับแล้วก็ยัดใส่ เป็นซิมที่ 2 เพิ่มเติมขึ้นมา เผื่อเราจะไปใช้อินเทอร์เน็ตที่นั่น ส่วนเบอร์ที่ไทยนั้น เราก็ปิดอินเทอร์เน็ตเอาไว้ แล้วก็เปิดรับเฉพาะให้เป็นโรมมิ่งเผื่อโอกาสที่เราจะรับสัญญาณแบบ SMS เข้ามาใช้งานนะครับในกรณีที่จำเป็น ตอนนี้ก็เพิ่มความสะดวกค่อนข้างมาก ผมจะใช้ลักษณะประมาณนี้แหละ ซิมหลักผมใช้เป็น eSIM แล้วเวลาที่เดินทางไปต่างประเทศ ผมจะใช้นาโนซิมอื่นแทนนะครับ ในคลิปนี้ก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับ หวังว่าใครที่สงสัยอยู่ ก็คงจะได้ข้อมูลไปแล้วนะครับผม ขอบคุณสำหรับการติดตามครับ ไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าครับผม สวัสดีครับ Let's go